เหตุการณ์เนี่ยที่ผมที่พี่เจอเนี่ย มันประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะอาทิตย์กว่าๆได้ ก็คือวันนั้นเนี่ย ประมาณห้าทุ่มพี่ไปส่งผู้โดยสารอยู่ในซอยท่าข้ามแล้วพี่ก็ขับรถแล้วก็ออกมาจอดตรงใต้สะพานบิ๊กซีนะครับตรงบิ๊กซีสะพานลอยเนี่ยมันจะเป็นสะพานลอยเซ็นทรัลพระรามสองครับเป็นสะพานลอยบิ๊กซีกับเซ็นทรัลครับบิ๊กซีตรงเซ็นทรัลพระรามสอง อ่าตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นประมาณห้าทุ่มเนี่ยครับืคือต้องบอกว่าเงียบนะเพราะว่าทั้งสองห้างเนี่ยเลิกหมดแล้ว พอทีเนี้ยมันคนเลิกหมดอ่ะมันก็เริ่มซาใช่ไหมครับมันซาแล้วก็เออแต่แต่ว่าที่เคยไปจอดแล้วมันได้ผู้โดยสารที่ก็เลยตัดสินใจไปจอดตรงนั้น ครับ ไม่นานนะครับไม่เกินห้านาทีพี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะก็ถือสัมภาระมานิดหน่อย แล้วก็มีผู้หญิงน่เดินตามหลังลงมา ลือประมาณสักสามขั้นสี่ขั้นเนี่ย ประมาณเนี่ยนะครับ ก็จะถึงตัวรถที่ละที่ก็ก้มมองือผ่านไอ้กระจกข้างรถไปนะครับผมผ่านประตูรถไปนะครับ คุณเป็นกระจกใสนะแท็กซี่ไม่ได้เป็นกระจกกองแสงครับ ก็เห็นอย่างชัดเจนนะผู้ชายก็ได้เดินมาที่ประตูหลังของฝั่งผู้โดยสารนะครับ แล้วก็เปิดประตูถามผมไอ้ถามพี่ว่าเฮ้ยพี่ไปอ้อมน้อยไหมอ๋อ ครับเออพี่ก็บอกว่าโอเค ครับ ผมเดี๋ยวไปส่งโอเคได้ได้ได้ หลังจากที่ตกปากรับคำผู้โดยสารเนี่ย ซึ่งพี่เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ย เดินตามหลังลงมา เนี่ยนะครับ เข้ามาก่อนลักษณะของผู้หญิงที่เดินตามหลังเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาด้านอยู่ด้านหลังคนขับก็ถือด้านหลังพี่ตัวน้องผู้ชายก็ปิดประตูแล้วเข้ามานั่งธรรมดาครับพี่ก็ออกรถไปปกติตอนนั้นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับ ออกรถไปสักระยะหนึ่งเนี่ยน้องผู้ชายคนเนี้ยนะครับที่เป็นพม่าเนี่ยตอนนั้นแต่ก็พูดชัดเจนมากนะ พูดเหมือนกับ เออไม่เหมือนคนพม่า คือพูดพูดพูดภาษาไทยค่อนข้างจะชัดกว่าทุกคนครับนะครับก็ได้ยื่นของมหาเทศนยมาให้พี่ก่อนเขาบอกว่า พี่พี่พี่อ่ะผมให้ผมซื้อมาสองกล่องพี่ไว้กินแกงง่วงเขาอาจจะเห็นลักษณะของพี่เนี่ย มีท่าทางอิดโรยครับ ก็บอกว่าอ่าโอ้งั้นโอเค ขอบใจมากแล้วเอามาให้พี่แล้วจะกินกันยังไง อ่ะ อืมแต่เราก็ไม่ถามออกไปบอกว่าแล้วน้องล่ะ จะกินยังไงอีกคนหนึ่งเราไม่ได้ถาม เราบอกว่า ขอบใจนะกว่างที่หน้าบอกเพราะตอนนั้นคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้แฟนแฟนคงชอบกินเราคิดอย่างนี้ เพราะตัวเราเองเนี่ย ก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยวางไว้ก่อน หลังจากนั้นเนี่ยพี่ขับรถนะมุ่งหน้าเส้นพระรามสองเนี่ยก็ออกถนนกาญจนาเนาะ แต่ทีนี้เนี่ยมันสงสัยอยู่อย่างว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยขับ รถไปอยู่เนี่ยได้ยินเสียงน้องผู้ชายคนเนี้ยนะครับเขาสนทนากับเมียเขาครับ ซึ่งเราฟังเรื่องราวเราถึงได้รับรู้ว่าหอที่เขาคุยอยู่ในแชทเนี่ยคือเมียเขาที่แท้จริงแล้วคนนั่งหลังเนี่ย เป็นใคร ตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าเป็นใครก็คิดเพียงแต่ว่า น้องสาวหรือเปล่า เพื่อนหรือเปล่ากิ๊กหรือเปล่า แต่ทำไมคนคนนี้ไม่มีอาการ ซึ่งมองผ่านกระจกสองหลังคนไปด้านหลังเนี่ย เราจะเห็นว่าน้องคนนี้นั่งก้มหน้า ทีแรกเรานึกว่าเขาเล่นโทรศัพท์แต่เขาก็ไม่ได้เล่นอะไร คือไม่มีแสงโทรศัพท์มันขึ้นมา ถ้าเกิดมีเล่นโทรศัพท์แสงโทรศัพท์มันจะขึ้นนะครับใช่ไหมแต่ทีนี้เรามองผ่านกระจกไปเนี่ย มันไม่เห็นเห็นแต่น้องคนนี้ก้มหน้าโอเคเราก็ฟังเรื่องราวที่เขาคุยสารน้องผู้ชายเนี่ยคุยและสนทนากับเมีย ไปสักระยะหนึ่งหลังจากจบสนทนากับเมียแล้วเขาก็ไปสนทยาไอสนทนากับญาติเขาแล้วก็เพื่อนเขาเป็นระยะจนรถเนี่ยหลวงพี่นึ่งวิ่งไปถึงตรงเพชรเกษมแล้ว ที่ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปผ่านพุทธมณฑลสายสองสายสามสายสี่อะไรประมาณเนี่ยจะไปเส้นทางนั้นเพชรเกษมตรงบางแคตรงนั้น ครับทีนี้มันก็เกิดเอกใจบางอย่างขึ้นมาทำให้พี่เนี่ยต้องเลือกไปมองกระจกหลังอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้องผู้หญิงคนที่นั่งหน้า มันใช่หรือเปล่า เพราะว่าสองคนเนี่ยมาด้วยกัน แต่ทำไมไม่คุยกัน ครับ ไม่คุยกันเหมือนกับน้องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มาด้วย เขาก็ไม่ได้สนทนาเลยนะเออ ไม่ได้พูดอะไรกับน้องผู้หญิงเนี่ยสักสักคำเดียวครับ ก็ทำให้พี่เนี่ยเหลือบไปมองกระจกอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นตัดสินใจตอนก่อนถึงโรงพยาบาลไอ้ไอ้เกษมราชนะครับอ่าอ่าเขาเหลือบตาขึ้นไปมองปั๊บเนี่ย ดวงตาน้องอ่ะ เขามองจ้องมาที่กระจกเหมือนกับเขารู้ว่า พี่เนี่ยมาลังมองเขาอยู่ครับดวงตานี่มันเป็นสีดำเลยเป็นดำแบบประกายเลย ดำเหมือนประกายประดำดำทั้งตาเลยเป็นดำเป็นประกายเลยเออเออเออซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องหลบสายตาเพราะกลัวจะเสียมารยาทอืมแต่ตอนนั้นมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะไอ้ดวงตาดำๆเนี่ยเราเคยเห็นบ่อยคิดอยู่ตอนนั้นว่ามัน ถึงคนหรือไม่ใช่หรือยังไง เพราะเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่า ถ้าสองคนเนี่ย เขานั่งมาด้วยกันเขาต้องคุยกัน ใช่ แต่เขาไม่สนทนากัน โอเคผมเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนพี่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้พอเก็บเรื่องนี้ไว้นี่เราเราก็ทํำยังไงจะให้สองคนเนี่ย มีการขัดแย้งหรือว่ามีการพูดจาคือความอยากรู้ของเราครับ พี่ก็เลยถามว่าน้องน้องเป็นคนประเทศพม่าเหรอเราก็ถามอย่างเงี้ยบอกไม่ใช่เขาบอกพี่ผมเป็นคนประเทศรัชฉาน รัชารัชามันก็อยู่พม่าด้่ยไม่ผมเป็นคนประเทศรัชารัชานเนี่ยขึ้นอยู่เรือย์ไข่หรือเปล่าแล้วก็ถาม บอกไม่ที่ว่าที่บ้านผมเนี่ย คือประเทศรัชาบอกอ่าโอเคไม่เถียงไม่เถียงเออน้องอยู่ที่นั่นน่ะ น้องไปเจออะไรที่มันอาถรรพ์อาถรรพ์แบบพิษแบบพวกหลอนๆพวก ผีพวกอะไรนี่มีไหมทางนู้นน่ะพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันเราก็ถามเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนั้นพี่ก็เปลือกไปมองกระจกอีกครั้งนะ ดวงตานั้นก็ยังจ้องเขม็งมาทางพี่อยู่พี่ก็เลยหลบ หลบดวงตาคู่นั้นแล้วก็คุยสนสนทนากับน้องผู้ชายคนนี้ไป ครับน้องผู้ชายคนเนี้ยก็เลยเล่าเรื่องให้พี่ฟังว่าตอนนั้นอ่ะเรื่องราวมันเกิดมาประมาณสักห้าปีที่ผมอ่ะอยู่ที่บ้านนี่บ้านผมอ่ะเป็นบ้านยกสูงนะเป็นบ้านยกสูง คือไม่มีเต้นถุนแต่เป็นยกสูงขึ้นมาอแล้วก็มีบันไดพาดขึ้นมาเป็นบ้านยกสูงอยู่ด้วยกันทั้งหมดมีสามคน สีผมมีเมียผม แล้วก็น้องเมียผม น้องเมียผมเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะก็อยู่ด้วยกันสามคน อาชีพของพวกผมพวกผมเนี่ยก็คือทำไร่นะทำไร่ส่วนตัวผมเองก็หลังจากเสร็จจากการทำไร่ก็จะเข้าป่าล่าสัตว์ประมาณนั้นครับ มันมีอยู่วันหนึ่งผมมาได้อาวุธมาใหม่ เป็นปืนแก๊ปนะครับ เป็นปืนแก๊ปก็เลยวันนั้นเนี่ย ด้วยความดีใจก็เลยไม่ไปไล่ ก็เลยอยากจะลองอาวุธใหม่ว่ามันจะแม่นยิงแม่นยำไหมมันเป็นยังไง อยากจะลองอาวุธใหม่ก็เลยตัดสินใจตั้งแต่สิบโมงเช้านะครับ ครับ ได้เดินเดินทางอ่ะด้วยเท้าเนี่ยมุ่งเข้าสู่ป่า พอไปถึงเขตชายป่าที่จะเข้าป่าเข้าไปเป็นป่าทึบมันแหละนะครับผมก็เรียกว่าเป็นประมาณชายหมู่บ้านนะครับท่านใดนั้นเองนี่ะสายตาของเขานี่ก็เหลือไปเห็น นกคู่ตัวนึงซึ่งเกาะอยู่ต้นไม้ประมาณขนาดไม่ใหญ่มากอยู่ประมาณกลางกลางต้น ของต้นไม้นั้นเมื่อเห็นดังนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ยิ้มด้วยความดีใจรีบมันจุรังเพลิงทันทีครับนะพอมันจุรังเพลิง เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ยกประทับป่าตอนนั้นเนี่ยเขาบรรจุรังเพลิงเนี่ย เพียงแค่กระสุนเม็ดเดียวก็คือลูกโดดอ่า เพื่อจะลองความแม่นของอาวุธของเขาว่า ลูกเดียวเนี่ยถ้าแม่นจริงเนี่ยโอเคเลยผ่านเลยกระบอกนี้ผ่านปืนบอกผ่านแน่นอน อืเขาก็ทับบ่าในท่ายืนนะครับผมเล็งไปที่นกคู่ตัวนี้เสียงปืนลั่นปั้งปรากฏลูกกระสุนเนี่ย มันไม่ถูกนกคู่ตัวนี้ มันพลาดไปทำให้นกคู่ตัวเนี้ยตกใจแล้วก็บินหนีทันทีที่เขาบินหนีปุ๊บเนี่ย น้องผู้ชายคนเนี้ยก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลบไปไหนก็วิ่งไปไหนก็เขาวิ่งไล่ตาม จนพวกตัวเนี้ยไปเกาะต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับ ซึ่งเขาก็พยายามดอมดอมดอมดอมดอมเข้าไปพยายามอยู่ใกล้ใต้ต้นไม้ให้มากที่สุดคือใกล้ระยะนกคู่ตัวเนี้ยมากที่สุดเสร็จแล้วเขาก็บรรจุหลังเพลิงอีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากบรรจุหลังเพลิงแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ประทับปืนไว้ที่บ่า ตอนนี้เขาอยู่ใต้ต้นไม้เกือบใต้ต้นไม้เลย ตอนเนี้ยเขามันจุกเข้าไปทั้งหมดสิบสองเมตรครับ มันจุลังเพลิงเข้าไปสิบสองเมตร คือระยะนี้คือเผาขน แล้วก็ระยะนี้ไม่พลาดแน่นอนเสียงปืนลั่นดังปั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ลูกกระสุนหาทำอะไรูกคูกอย่างนี้ไหมก็บินหนีไปอีก เขาก็ยิ่งแปลกใจใหญ่สร้างความแปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงต้องสิบสองเมตรแล้วเนี่ยระยะขนาดนี้มันไม่พลาดปืนกระบอกนี้มันใช้การไม่ได้ละอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกันแต่เขาก็ทงไม่ละทิ้งความพยายามที่จะวิ่งตามนกคู่ตัวนี้ที่บินหนีไปในที่สุดนกคู่มันก็บินเข้าไปในสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ไม่สูงมากซึ่งเป็นต้นไม้เล็กๆที่เกาะอยู่บนยอดไม้หลังนั้น อื เขาก็เลยย่องเข้าไป คราวนี้มันจุหลังเพลิงเข้าไปทั้งหมดสิบสามเม็ดสิบสามเม็ดระยะเผาขนพยายามคืบคานไปคืบคานเลยลักษณะคืบคานเข้าไป เอาให้ใกล้ที่สุดนะครับผม ตอนนี้ลักษณะการยิงของเขาอยู่ในลักษณะท่านั่งท่านั่งเอาเขาสองข้างนะครับยันข้อสองของข้างยันที่ หัวเข่าตัวเองไว้แล้วก็ประทับ แล้วก็เล็งไปที่นกคู่ตัวนั้น ครับข่าวในสิบสามเมตรเสียงปืนลั่นตั้ง ให้ตายนกคู่ ตัวนี้ไม่รอดแล้วครับร่วงลงมาตกสู่พื้นดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวกระเดวท่าทนทีก็เห็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันอ้างความประทับใจ ความภูมิใจ ความดีใจ ว่าอาวุธปืนเขาเนี่ย โคตรแม่น ตอนนี้ได้ความสับใจ เขาจึงวิ่งเข้าไปหาร่างของนกพูกที่ดิ้นกระเดวกระเดวภาพที่ก็เห็น นั่นคือนกพูกตรงเนี้ยไส้แตกทะลักออกมาด้านนอก ครับแล้วก็ดิ้นทุบทุบทุบทุบแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะความสะใจเขาก็ได้จับร่างนกพูกตัวเนี้ยมัดขาสองข้างแล้วมาผูกไว้ที่เอวครับ หายสนใจใยดีไหมอ่า เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินทางสู่ป่าทึบที่ขอขอจอไปล่าสัตว์นกพู่ตัวนี้มีขนาดพอๆกับนอน้องไข่ป่า ครับเขาก็ไม่สนใจก็ตะพายล่างของนกพู่เนี่ยไปจนถึงบ่ายสามโมง ปรากฏว่าเขาไม่เจอสัตว์ทักตะวันหลังจากที่นกพู่ตัวนี้ เขาเลยอารมณ์เสียแล้วก็กลับมา ถึงที่พักของเขา มื่อถึงที่พักเขาเขาเกิดเดินขึ้นขึ้นบันไดบ้านมาปุ๊บตรงบันไดบ้านปุ๊บมันก็จะเป็นชาน เขาก็แกะร่างคู่ตัวนี้นะครับผมโยนทิ้งลงชานบ้าน อย่างไม่ใยดีนะครับ แล้วก็ตะโกนเรียกเนี่ยว่าเฮ้ยมีอะไรกินบ้างหิวเหนื่อยเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อน หลังจากที่เขาก้าวลงจากเรือนไปเพื่อจะไปอาบน้ำน้องเมียนะครับตึ่งเสร็จภารกิจมาจากการทำไร่ พอขึ้นมาเห็นร่างของงปู่มาเนี่ย ก็ยิ้มและดีใจ คิดว่าพี่เคยคงจะยิ้เอามาให้น้องเมียเลยทำการเนี่ยเอาห้งปู่ตัเนี่ยไปย่างสองคน ครับเพื่อจะทำอาหารมื้อเย็น หลังจากที่ถึงเวลาประมาณทุ่มนะครับผม ก็มาทำอาหารมื้อเย็นกินกัน แต่เมียของน้องผู้ชายนะครับผมน้องผู้ชาย ไม่ได้กินร่างของนกฮูกเลยแม้กระทั่งคำเดียวนกฮูกเนี่ยถูกทำอาหารง่ายๆในการย่าง ครับ ไม่ได้เอาไปผัดไม่ได้ไปอะไรอแต่น้องเมียกินคนเดียวเนี่ยด้วยความอเอร่อย แล้วก็ถามว่าพี่ไม่กินกันเหรอ ทั้งสองคนบอกว่าไม่นกฮูกเขาไม่กินเขาไม่กินกัน ซึ่งน้องเมียเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ การถือนะครับ ครับ การถือว่านกฮูกนก แสกนกเขาแมวอะไรเงี้ยเขาไม่กินกันอยู่แล้วนกชนิดนี้ ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กินไป จนเสร็จไปนะครับ ประมาณสองทุ่ม ทั้งสามคนก็นั่งดูละครกันปกติหน้าทีวี ตอนนั้นเนี่ย เมียของเขาเนี่ยนะครับของน้องผู้ชายคนเนี้ยมีอาการปวดท้องปิดไปปิดมานิดหน่อย แล้วก็บอกกับเขาว่า พี่พี่หนูปวดท้องจังเลย กดลดเสียดขึ้นมามากเลย ครับ มันเจ็บมันเจ็บลำไส้มากอพอมันพูดลักษณะแบบนั้นเนี่ย มันก็ทำให้น้องผู้ชายนะครับ เกิดอาการบอกว่าโอ้ยคงกินอาหารเป็นพิษกลางวันไม่กินอะไรมาเปล่า ก็ต่อขามต่อว่าเมียไปเมียบอกไม่ก็ไม่ได้กินอะไรนะ ก็กินอาหารปกติ ก็กินอะไรปกตินี่แหละอ้าวงั้นคงจะกิน ก็คงจะโดนอาหารเป็นพิษแหละ ก็ไม่ได้สนใจไอเดีย อะไร ก็นอนคุยกันต่อไปเรื่อยๆ แต่สังเกตดูตอนประมาณสักสี่ทุ่มเมียเขาเริ่มมีอาการติดซ้ายบิดขวาพลิกหน้าพลิกหลังพลิกไปพลิกมาเข่าเริ่มงอเข่าขึ้น ครับเล็บเท้าเล็บต่างๆ เริ่มจิกไปกับพื้น มือเริ่มหนิกเริ่มงอเริ่มเก่งครับปากคอเริ่มเก่งบูดเบี้ยว พร้อมกับตะโกนเสียงออกมาว่า มึงยิงกูทำไมฮะมึงยิงกูทำไม กูสาหนีไปแล้วมึงยังตามยิงกูอีก เมื่อเสียงดังนั้นมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ย แต่เป็นเสียงเมียของเขา ตอนนั้นที่เขาพูดให้ผมฟังนะครับ เป็นเสียงเมียของเขา เขาก็เลยนึกเอกใจว่า เอ๊ะ ทำไมเมียถึงได้พูดอย่างนี้ ซึ่งมันไปประสบพบเหตุกับเขาไล่ยิงนกคู่ จนในสุดเมียเขาก็บอกว่ากูปวดท้องกูปวดท้องเอ้ยพี่มันก็มีเสียงเขาพี่ปวดท้องเหมือนไส้จะไหลมันทำให้เขานึกถึงภาพนกพูกที่มันไส้แตกออกมา อืมอืมเมื่อคิดได้ดังนั้นปุ๊บเนี่ย คิดว่ายังไงนะครับผม ตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นผีเข้าแน่นอนเลยครับเขาก็เลยหันไปมอง น้องเมียที่นั่งอยู่ข้างซึ่งพยายามช่วยกันจับ ยังไม่ทันน้องเมียได้รับคำสั่งน้องเมียได้กระโดดลงชานเรือนไปก่อนเลยวิ่งไปสักพักหนึ่งก็ไปหาพระนะครับผมครับ ไปตามพระมาเหมือนก็รู้ว่าเนี่ย คือการผีเข้า เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยพระท่านก็รุดมาอย่างรวดเร็วขึ้นมาบนเรือนนะครับผม พร้อมกับสอบถามว่าอ้าวโยมโยมไปทำอะไรมาเนี่ย ถึงได้เป็นเหตุการณ์แบบนี้ เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดอ่ะ ให้พระรูปเนี้ยฟัง แต่เขาเนี่ย ไม่จะหุนใจอยู่ตอนหนึ่งว่า ตอนที่เขาหยิบร่างของนกคู่ตรงเนี้ยแล้วมาปลุกที่เอวเนี่ยเขาเหลือผันหลังไปดูอีกครั้งปรากฏว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยที่นกคู่ไปเกาะแล้วก็ยิงตกมาตายมันเป็นสถานที่ป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้าน หลังนั้นอ เมื่อพระฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงจับใจความว่านั่นละ่ะคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมเมื่อพระท่านนี้ฟังใจความสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็รีบทำน้ำมนต์หนึ่งขันนะครับผม พร้อมกับหยิบมีดปลายแหลมออกมา คงจะเป็นมีดกรงคาถาอาคมตามที่ผมและน้องคนนี้เข้าใจ ครับ ทันใดนั้นกระเป๋าน้ำมนต์เนี่ยนะครับ ไปที่ หัวของเมียเขาพูดแล้วก็สอบถามว่ามึงเป็นใครมึงมาจากไหน มึงเข้ามาทำอะไร เสียงผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่ากูเป็นผีในป่าชา กูอยู่ในร่างของนกพูกมึงยิงกูทำไม มึงตามมายิงกูทำไม กูจะเอามันไปด้วย มึงไม่ต้องยุ่ง เมื่อสำเนียงพูดออกมาจากพระอันนี้ปุ๊บเนี่ย ตอนนั้นน้องเขาก็ยอมยอมรับว่า นี่คือเสียงเมียเขา ท่านใดนั้นเองเนี่ยพระรูปนี้ก็เอามีดปลายแหลมเนี่ยมาแตะไว้ที่กลางอกจิ้มไว้แล้วเป่าคาถาแล้วก็เป่าน้ำมนต์ไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามึงไม่ออก กูจะฆ่ามึงเดี๋ยวนี้ นี่คือพระท่านรูปนี้ท่านพูดจริงเท็จอันนี้เดี๋ยว ให้ท่านผู้ฟังทุกคนพิจารณาเองนะครับ เพราะว่าพระฝั่งโน้นกับพระฝั่งไทยเราก็ไม่รู้ แต่ทีนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนิดตรงนี้นะครับ พระรูปนี้หลังจากที่พูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป่าแล้วก็เอามีดจิ้มไปที่อกเสียงผู้หญิงคนนี้นะครับ ร้องโหยหวน กรีดร้องแบบเจ็บปวดมาก ครับหลังปิดขึ้นไปแล้วหลวงพ่อองค์นี้หรือพระรูปเนี้ยก็เป่าอีกทีหนึ่งพูดมึงจะออกไม่ออกพูดเสียงร้องนะก็หายไป ครับ เหมือนกับวิญญาณเนี่ยได้ออกมาแล้วจากร่างเนี่ยหลวงพ่อก็เลย เอาน้ำมนต์นะนะให้เขาดื่มให้เขากินให้เมียเขาดื่มให้เขากินนะ แล้วก็ผมไปตามตัวนะครับหลังจากเสร็จพระราชกิจหลวงพ่อเนี่ยก็ทีมนต์กรับก็คงทิ้งสุ้าพาไว้ทั้งหมดสามคนเหมือนเดิมครับเมียเขาสลบซึ่งไม่รู้ซึ่งไม่ได้สติเลย จนประมาณเกือบไปประมาณสักเที่ยงคืนเห็นจะได้ เมียเริ่มมีสติเขาก็ประถมพยาบาลเมียเขาทั้งนวดทั้งเช็ดตัวต่างๆเมียเขาก็เริ่มฟื้นแล้วเขาก็ถามเมียเขาว่า รู้ถึงเหตุการณ์ไหม เมียเขาบอกเขาเป็นอะไร ก็สลบไปตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยตลบไปสองชั่วโมงเขาก็เลยเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้เมียเขาฟังเพราะาน้องเมียเขาเป็นผู้เสริมเรื่องราวทั้งหมดครับ หลังจากได้เรื่องราวตรงนี้มา เรื่องราวของเขาก็มีประมาณนี้ ตอนนั้นน่ะรถพี่เนี่ย ได้มาถึงตากซอยแถวอ้อมน้อยละครับ เป็นเพชรเกษมซอยซอยหนึ่งครับเลี้ยวก็ประมาณเข้าไปจากปากซอยจนถึงเอ่อจุดที่ต้องส่งผู้โดยสารเนี่ยพอเข้าไปไม่ลึกประมาณสักสามถึงสี่ร้อยเมตรประมาณนี้หลังจากเลี้ยวไปตามทางครับปุ๊บเนี่ยจะเจอรั้วขนาดใหญ่เป็นประตูเหล็กสีน้ำเงิน ซึ่งประตูเหล็กเนี่ยมันถูกเปิดออกรอรับไาอยู่แล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วเนี่ย พี่ก็หักหัวปุ๊บแล้วก็เข้าไปในโรงงานมันเป็นตัวโรงงาน เข้าไปในโรงงานได้แต่น้องผู้ชายคนนี้ได้บอกกับพี่ว่า เออพี่พี่พี่จอดจอดตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ถอยแล้วก็กลับรถแล้วกันเมื่อฟังดังนั้นเสร็จปุ๊บพี่ก็จอดอยู่กลางประตูรถไอ้กลางประตูไปโรงงานเลย ตอนนั้นนะที่จอด น้องคนนี้ก็เอาตังค์จัดให้ จ่ายให้พี่นะจ่ายให้พี่พี่ก็โอเค แล้วก็วางไว้หน้าขนส่งรถเหมือนเดิม เพราะว่าปกติก็จะวางไว้ตรงเกียร์เป็นเป็นช่องอยู่ ก็จะวางอยู่งั้นประจำแล้วก็โยนส่เอาไว้ตรงนั้นทุกครั้งแล้วน้องผู้ชายเนี่ยก็ลงไป แล้วน้องผู้หญิงเนี่ยก็ลงไป ซึ่งมันแปลกอยู่ว่าระหว่างที่เขาเล่าเรื่องผีที่เขาประสบเจอมา น้องผู้หญิงคนนี้ก็หาได้สนทนาไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ก็มอง ตามน้องผู้ชายคนนี้ไปปรากฏน้องผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้าประตูโรงงานไป คนเดียว แต่น้องผู้หญิงคนนี้ พี่มองกระจกข้างเขาเดินหันท้าย ไปทางทิศทางปากทางคือปากเดินกลับไปทางปากซอย อ๋อหมายถึงว่าแยกออกไปจากผู้ชายคนนี้เหรอพี่ใช่ คือแทนที่ว่าถ้าเป็นพี่น้องทำไมไม่ลงเดินตามกันไปถ้าเป็นญาติหรือกิ๊กทำไมไม่เดินตามลงไปไม่ไม่เข้าไปในโรงงานพร้อมกัน แต่น้องผู้หญิงคนนี้หลังจากที่พี่มองกระจกข้างจะเห็นหลังเขาเนี่ยเดิน ออกไปทางปากซอยมันทำให้พี่คิดว่าเอ๊ะทำไมเดินออกไปทำไม แล้วทำไมไม่ให้พี่จอด แล้วส่งน้องผู้หญิงนี้ก่อนครับ เธอจะได้ลงตรงนั้น แล้วพี่ก็มาได้มาส่งน้องผู้ชายคนนี้ อันนี้เป็นเรื่องของปกติของการส่งผู้โดยสารถูกไหมครับครับทันใดนั้นเอง พอคิดได้ปุ๊บพี่ก็เลยถอยตูดเข้าประตูโรงงานไปแล้วก็กลับหน้ารถออกมา เออ ตอนกลับออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวพี่เนี่ยอยู่ขวาละน้องเนี่ยจะเดินฝั่งขวาของริมถนนถูกไหมครับ แค่กลับรถมาปุ๊บแสงไฟมันสาดลงไปปุ๊บเนี่ย เราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าน้องคนนี้ยยังเดินไปไม่ไกล เออเออแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งน้องคนนี้เดินหายไปตรงนั้น ซึ่งเป็นซอกหรือเล็ก ๆ เดินหายไปเฉยๆไอเราก็เรียกว่าเฮ้ย หรือว่าน้องเขามีซอยเข้าเนาะตรงนั้นน่ะคงจะมีทางแบบหักศอกปุ๊บแล้วน้อง เดินลับเข้าไปประมาณนั้น มันก็ทำให้พี่สงสัยพี่ก็จึงเคลื่อนตัวไปครับ มองตรงที่น้องอ่ะหายไปตรงนั้น ถ้าเดินไปข้างหน้าที่เห็นแน่นอนเพราะแสงไฟมันจากต้นเป็นซอยมันไม่ได้ใหญ่ถูกไหมปรากฏเราจอดรถตรงนั้นแล้วหันไปมองตรงซอกหลึกที่มันคิดว่าเป็นซอกหลึกนะครับ ที่น้องก็หายไปอ่ะ มันเป็นที่ทิ้งขยะมันไม่ได้มีซอยครับ มันไม่ได้มีอะไรเลย คนมันไม่น่าเข้าไปตรงนั้นหรอกเออ มันมันเข้าไปในถังขยะมันก็ไม่ใช่ครับ คนบ้าะไรจะเข้าไปในอยู่ในถังขยะเออ มันก็เลย อ่านั่นไง เราก็คิดกะแล้วในใจ หรือเรามาคิดอีกตอนที่กลับออกมานะจากปากซอยกลับออกมาแล้วเนี่ยมาคิด หรือวิญญาณผีนกคู่ที่เขาเล่าให้ฟังถามผมมาเฮ้ย ก็เป็นไปได้ ครับ เป็นเป็นอาการที่ว่า แค้นพยาบาท ไม่เดี๋ยวแล้วลักษณะลูกตาที่พี่ยมพูดถึงอะ มันใช่ด้วยนะก็ใช่ไงแล้วก็มาเจอแจ็คพอตกับพี่เองอุ้ยคุณลุกตอนนี้มันมันหายไปต่อหน้าต่อตาแสงไฟหน้ารถแล้วครบร่างของเขาเนี่ย เขาเดินไปอีกไม่กี่ก้าวแล้วเขาก็หายไปตรงนั้นอ่ะ ครับ ซึ่งระยะมันไม่ได้ว่าหูห่างกันห้าสิบเมตรสามสิบเมตรระยะมันอยู่เกือบจะประชันชิดกันยังว่าได้ ที่กอุ้ยชื่อตาเปล่าตามเนื้ออย่างชัดเจนขนลุกเลยว่ะยิ่งพอผมมาเปิดอย่างนี้ให้ดูแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูทางหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกันนะ ว่าผมอะกำลังจินตนาการภาพตามในลักษณะของดวงตาที่พี่ยมเห็นแล้ว ผมคิดว่ามันออกมาประมาณอะไรลักษณะอย่างอย่างนี้อ่ะ ท่านั้นยังไม่พอครับพี่ก็ถ่ายรูปเฮ้ยพี่ก็ถ่ายรูปเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปที่มหาวิทยาลัยเออแล้วส่งไปให้แฟนพี่ดู ครับแฟนพี่ก็เห็นปุ๊บก็บอกว่า เออ พี่กินเธอ พี่กินเธอพี่พี่หิวพี่ก็กินเขาบอกว่าแล้วแล้วแฟนพี่ก็ถามว่ามันหวานไหมเอานะเดี๋ยวเก็บไปให้กิน เพราะผมรู้ว่าแฟนผมก็อยากกินประมาณนี้เออครับ ผมก็เก็บไป ช่วงนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้รับใครอีกเลย คือจบที่พี่ก็จะเข้าบ้านเวลานั้น คือเช่นคือตีหนึ่งประมาณนี้ก็เอาส่งสุดท้ายแล้วก็ตีจากก้อมน้อยไปเขาไม่ไม่เจอผู้อดสารนะถ้าถ้าเจอก็จะก็จะไปต่อแต่ไม่เจอ ครับพอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บขึ้นมาบนบ้าน แล้วก็หยิบนะหยิบมาหามเทศอันนี้เป็นกล่องใส แล้วเป็นมะขามเทศที่ถูกแกะฝักออกแล้วเหลือแต่เนื้อก็ส่งให้แฟนพอแฟนเปิดออกมา น้องวีเชื่อหรือไม่ครับ มันเป็นลาใหญ่ขาวขาว อ่ะเต็มไปหมดแปลว่ากินไม่ได้ หมายความว่ามันมันขึ้นลาแล้วเหรอพี่มันขึ้นลาขาวขาวแต่ภาพที่พี่ถ่ายมันยังไม่เห็นลาเป็นขาวขาวด้วยซ้ำไป ภาพที่ถ่ายก็ยังอยู่ ครับ แต่ตอนนั้นน่ะพี่ลืมถ่ายภาพที่มันเป็นลาเพราะเหตุผลว่าแฟนบอกรีบเอาไปทิ้งเลยแค่เปิดออกมาเนี่ยกลิ่นลา มันก็หืนขึ้นมาแล้วแล้วพี่ก็โอ้เสียดายก็มาคุยคุยดูว่าข้างล่างมันเป็นลาไหม เดี๋ยวจะเอาไปต้ม แฟนพี่ก็บอกเอาไปทิ้งอยู่นี้เลยมันเป็นลา อืมมันเป็นใยขาวขาวขึ้นเกาะที่มะขามเทศแล้ว ครับ ซึ่งมันแปลกปัญหาตรงนี้มาก มันทำให้พี่คิดว่าอ้าวพี่น้องคนนี้ เอามาขามเทศให้หรือว่าทั้งคู่มันเสียชีวิตไปแล้วเฮ้ยหรือไปเจอแจ็คพอตผีมาเล่าผีให้ฟังหรือเปล่าวะเพราะมาขามเทศเนี่ยแต่ไอ้เงินเนี่ยที่เขายื่นให้เป็นเงินนะแต่เราวางรวมกับแบงก์อื่นนะกับคนที่คอนอื่นวางรวมกองกันเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่า มันหายไปหรือเปล่า หรือมันยังไงหรือเปล่า เพราะพี่เขาไม่เคยนับตังค์ไงครับ ถ้านับเนี่ย วันนั้นถ้านับนะสมมตินะนับสักเจ็ดร้อยแล้วน้องเนี่ย ให้ไปแล้ว เนี่ยค่ามิเตอร์ตอนนั้นน่ะมันสองร้อยสองร้อยสิบเศษมันก็ต้องเป็นเก้าร้อยแต่เราไม่รู้ไงมันก็เลยทำให้พี่คิดว่าเฮ้ยต้องถามที่ตอนที่ถ่ายอยู่อ่ะแล้วน้องซึ่งซื้อมาจากห้างอ่ะ ครับ แล้วมันจะเสียขึ้นรานงั้นอ่ะ เป็นเขาขาว อย่างชัดเจนมันขาวมากขาวเหมือนกับมะขามเทศเนี่ยมัน มันมันมันขึ้นลามาเป็นระยะสักอาทิตย์แล้วมั้งหรือว่าน้องที่นั่งรถมากับพี่ก็ไม่ใช่วะก็นั่งน่ะ สิหลอนเลยนะ ก็นั่นแหละ แล้วอาชีพพี่ยมเนี่ย พูดกันตรงๆนะขับรถกลางคืนน่ะเจอหลายเรื่องนะสุดๆสุดๆเลยนะ เพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะครับ ว่าบนท้องถนนเนี่ยอุบัติเหตุเกิดแทบทุกจุด ทั่วทั่วกรุงเทพทั่วประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมากๆ เลยที่คนที่ขับรถในเวลากลางคืนจะประจวบเหมาะไปแบบไปเจอ เจอเขาอะบางทีอาจจะไม่ได้มายืนกลางถนนมันโดนรถชนหรอก มันยืนโบกรถกลับบ้าน อย่างเงี้ย มันมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ขึ้นอยู่ที่จังหวะเขาจังหวะ